ในการจัดผลิตรายการโทรทัศน์สักหนึ่งรายการ จะต้องประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆกัน โดยจะมีความยืดหยุ่นไม่ได้กำหนดตายตัว สมาชิกทุกคนในทีมล้วนมีความสำคัญด้วยกันหมดครับ เพราะในการทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น หัวใจสำคัญก็คือการทำงานเป็นทีมครับ โดยทีมงานจะต้องมีความสามารถ และประสานกันได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์ และผสมผสานกลมกลืนกันครับ ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละบุคลากรหลักจะมีดังนี้ เริ่มจากที่ตำแหน่งแรก เป็นตำแหน่งที่เราเห็นกันเป็นประจำที่หน้าจอโทรทัศน์นั่นก็คือตัวแสดง performer again performer นั่นก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทีมงาน ให้ปรากฏอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ โดยที่คนคนนั้นยังคงแสดงบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวเองออกมา มิได้สวมบทบาทเป็นคนอื่น เช่นพิธีกร นักร้อง และผู้ประกาศข่าวเป็นต้น ต่อมาจะเป็นตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันครับ คือล่ามภาษามือ interpreter again interpreter จะเป็นผู้ที่เราเห็นได้บ่อยนักในรายการข่าวต่างๆ และจะปรากฏอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมล่างของจอ ซึ่งมองจากคนภายนอกแล้ว ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรครับ แต่ถ้าหากเป็นผู้ที่พิการทางหู ซึ่งไม่สามารถฟัง หรือได้ยินอะไร ก็นับว่าตำแหน่งนี้มีบทบาทและความสำคัญต่อพวกเขามาก โดยล่างภาษามือจะทำหน้าที่แทนการพูดของผู้ประกาศหรือพิธีกร เป็นการประกาศข่าวผ่านทางมือ จะเห็นได้จากคลิปข่าวตัวอย่างครับ ประกาศและล่ามภาษามือ ได้รับคำสั่งและคิวต่างๆ มาจากผู้กำกับเวที Floor manager again Floor manager จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเวทีในสตูดิโอครับ เช่น การสร้างฉากจัดหาสถานที่ให้นักแสดง แจ้งคิวสำหรับนักแสดง ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้กำกับเวที เป็นเสมือนตาและหู ระหว่างบันทึกรายการ ผู้กำกับจะคอยสั่งคำสั่งคิวต่างๆไปยังผู้กำกับเวทีผ่านทางหูฟัง หลังจากนั้นผู้กำกับเวทีจะให้สัญญาณมือครับ หรือเป็นการสื่อป้ายข้อความ ให้กับผู้แสดงบนเวทีแทนการส่งเสียงนั่นเอง เนื่องจากขณะถ่ายทำนั้น หากทุกคนส่งเสียงรบกวน นอกจากจะเป็นเสียงตามบทโทรทัศน์ที่ต้องการเท่านั้นครับ รายการโทรทัศน์ที่ดีนั้นนะครับ นอกจากจะมีบทรายการที่ดีแล้ว องค์ประกอบอื่น ๆ ก็สำคัญไม่ต่างกันครับ สำหรับช่างไฟ electrician again electrician ช่างไฟนะครับจะมีหน้าที่ดูแลการทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมทั้งติดตั้งและปรับตำแหน่งไฟ ในทิศทางที่ผู้กำกับรายการต้องการ โดยหน้าที่นี้อาจจะมีหลายคนแต่จะมีหัวหน้าเป็นผู้วางแผนการ ให้แสดงในการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยจะต้องประสานงานกับผู้กำกับรายการก่อนลงมือทำการผลิตรายการ ทั้งนี้เพื่อวางตำแหน่งของโคมไฟ และจัดคิวการใช้ไฟในขณะผลิตรายการด้วยครับ นอกจากการจัดแสงและไฟ การถ่ายทำก็เป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญครับ เพราะกว่าจะออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ให้ชมได้สักหนึ่งรายการนั้น เราก็ต้องมีตำแหน่งต่างๆ ควบคุมไปด้วย เช่น ช่างควบคุมกล้อง Camera operator. Again. Camera operator. สำหรับช่างควบคุมกล้องนั้นนะครับ มักจะเรียกกันโดยย่อว่าช่างกล้องหรือตากล้องนั่นเองครับ ซึ่งผู้คนเหล่านี้นะครับจะเป็นผู้ควบคุมและดูแลในด้านของกล้องโทรทัศน์ มีหน้าที่ในการถ่ายทำรายการ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดภาพ และประกอบภาพตามคำสั่งของผู้กำกับรายการ ช่างกล้องจะต้องสามารถควบคุมกล้องโทรทัศน์ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตรายการครับดังนั้นช่างกล้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์เฉพาะ ที่เป็นคำสั่งพื้นฐาน เช่นการซูมการแพนการทิวเป็นต้นครับ ไม่ว่าจะเป็นช่างไฟ ช่างควบคุมกล้อง หรือแม้แต่ผู้กำกับเวที ในการตัดสินใจระหว่างการถ่ายทำนั้น ก็จะต้องฟังคำสั่งจากบุคคลท่านนี้ นั่นก็คือผู้กำกับด้านเทคนิค Technical Director or Switcher Again Technical Director or Switcher เป็นผู้ควบคุมการทำงานบนแผงสวิตเชอร์โดยเลือกตัดสลับภาพจากแหล่งภาพต่างๆ ตามที่ผู้กำกับต้องการ เช่น จากกล้องตัวที่ 1 ไปยังกล้องตัวที่ 2 ดังนั้น กรณีการถ่ายทำที่ต้องใช้กล้องมากกว่า1ตัว จะต้องต่อเข้ากับเครื่องสวิตเชอร์ ซึ่งก็จะต้องมีตำแหน่งนี้ไว้ในการควบคุมการทำงานนั่นเองครับ และกว่าจะมาเป็นรายการต่างๆให้เราได้ชมนั้น ก็จะต้องมีการคัดกรองภาพ หน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่สุดท้าย ก่อนจะทำการออกอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่ตัดต่อ videotape editor again videotape editor ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทำการผลิต นั่นก็คือกระบวนการตัดต่อลำดับภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อนั้น จะเป็นผู้ดูแลทั้งด้านภาพ เสียง กราฟิก และรวมถึงความเรียบร้อยอื่นของงาน ก่อนจะทำการส่งออกอากาศ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่นี้นะครับ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบและมีความรับผิดชอบต่องาน โดยในบางครั้งจะมีผู้กำกับรายการหรือผู้ควบคุมการผลิต มานั่งคอยดูรายละเอียดอีกด้วยครับ นอกจากนี้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดใหญ่นะครับ ก็จะต้องมีทีมงานที่มากขึ้นครับ และตำแหน่งต่างๆที่เพิ่มขึ้น ที่จะต้องมีตำแหน่งที่แยกย่อยออกมาอีก เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน โดยหน้าที่ต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีดังต่อไปนี้ครับช่างแต่งหน้าสำหรับช่างแต่งหน้าช่างทำผมจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่คอยดูแลตัวแสดง ให้มีหน้าตาที่สวยงามพร้อมทำการถ่ายทำรายการทั้งก่อนเข้า และระหว่างการถ่ายทำรายการ เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่สวยงาม และเหมาะสมกับทั้งตัวแสดงเอง และกับทั้งทีมรายการครับสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จะดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการแต่งกายของตัวแสดงทั้งหมด ในระหว่างการถ่ายทำจริง เช่น การจัดหา การดัดแปลง การดูแลเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง การรักษาความสะอาด การยืมคืน และการซ่อมแซมเป็นต้นนั่นเองครับ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดใหญ่นะครับ การใช้ไมครโูนนั้นจะเป็นการเพิ่มเสียงของนักแสดงให้ได้ยินชัดเจนมากขึ้น เป็นการตัดเสียงของสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ลดลงไปได้บ้างระดับหนึ่ง เพราะการใช้ไมครโูนจะเป็นการโฟกัสไปที่เสียงของนักแสดงเป็นหลักนั่นเองครับ มาต่อกันที่นักภาคหรือผู้บรรยาย นักภาคหรือผู้บรรยายนะครับ จะจัดอยู่ในบุคลากรที่ไม่ได้ปรากฏตัวครับ ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอทางโทรทัศน์ หรือทางวิทยุก็ตาม สำหรับนักภาพหรือผู้บรรยายก็คือผู้ที่ให้เสียงสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูน ละครทีวี หรือวิทยุข่าว และสกู๊ปเป็นต้นครับถึงแม้โลกดิจิตอลจะสามารถเข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ได้มากขึ้นนะครับ แต่สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น ก็ยังจำเป็นต้องใช้บุคลากรอย่างมาก เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ การถ่ายทอดอารมณ์รวมไปถึงการใช้บรรทัดฐานของสังคม เป็นตัวกำกับการตัดสินใจต่างๆ ว่าอะไรควรนำมาเสนอ และอะไรที่ไม่ควรนำมาเสนอ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับ เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ นั้น ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ หน้าที่การรับผิดชอบต่างๆ ก็เช่นกัน ในการทำงานทุกบทบาท ทุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญที่แตกต่างกันครับ เมื่อทุกคนรู้หน้าที่และรับผิดชอบในส่วนของตนเองได้ดี ก็จะทำให้เกิดสื่อที่สมบูรณ์นั่นเองครับ